จากโจทย์กำหนดให้ส่วนผมเส้นตรง AB ขนานกับส่วนผมเส้นตรง QR และส่วนของเส้นตรง AC ขนานกับส่วนของเส้นตรง ER มุม BAC เท่ากับ 90 องศา ส่วนของเส้นตรง AB ส่วนของเส้นตรง AC และส่วนของเส้นตรง PR ยาว 3 6 และ8เซนติเมตรตามลำดับดังรูป รูปสามเหลี่ยม PQR มีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร เราลองมาดูสิ่งที่โจทย์กำหนดในขณะนี้โจทย์กำหนดมาให้ว่า ส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับส่วนของเส้นตรง QR เส้นตรงสองเส้นที่ขนานกัน ถ้ามีเส้นตรงเส้นหนึ่งมาตัดจะทำให้เกิดมุมแย้งเท่ากัน พราะฉะนั้นเราจึงได้มุม ABC เท่ากับมุม PQR และ โจทย์กำหนดว่าส่วนของเส้นตรง AC ขนานกับส่วนของเส้นตรง PR เมื่อมีเส้นตรงเส้นนี้มาตัด เมื่อมีเส้นตรงเส้นนี้มาตัดจะทำให้มุมแย้ง สองมุมนี้เท่ากัน นั่นคือ มุม ACB เท่ากับมุม RPQ ในรูปสามเหลี่ยมสองรูป ถ้ามีมุมเท่ากันสองคู่มุมที่เหลือจะเท่ากันเสมอ ดังนั้น มุม BAC มุม B A C จะเท่ากับมุม Q R E และปรากฏว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดคือมุม B A C กลางเท่าิบองศา ดังนั้น มุม P R Q จะกลางิบองศาด้วย และเป็นมุมฉากจากสมบัติทั้งสามข้อเมื่อมีมุมเท่ากันทั้งสามคู่จึงทำให้ รูปสามเหลี่ยม BAC คล้ายกับรูปสามเหลี่ยม q r t จากสมบัติของสามเหลี่ยมคล้าย เราจะได้ด้านที่สมในกันแต่ละคู่มีอัตราส่วนที่เท่ากัน จึงได้อัตราส่วนของ QR ต่อ8หน่วยจะเท่ากับ AB ซึ่งยาวสามหน่วย ต่อ AC ซึ่งยาวหกหน่วย ดังนั้น เราจึงได้ QR มีความยาวเป็น4เซนติเมตรด้านนี้4เซนติเมตรซึ่งจะเห็นว่า ด้าน QR เป็นส่วนสูงของรูปสามเหลี่ยม PQR นั่นเอง ังนั้นพื้นที่รูปสามเหลี่ยม PQR เท่ากับ เศษหนึ่งส่วนสองคูณแปดคูณสี่เท่ากับสิบหกตารางเซนติเมตร